เวิร์กช็อปสร้างเก้าอี้ ในวันนี้เราจะมาทดสอบการใช้งานโปรแกรม Blender โดยการทำเวิร์กช็อปสร้างเก้าอี้กันครับ มีวิธีการทำง่ายๆ คือ 1. เปิดโปรแกรมขึ้นมา เลือกวัตถุคิวบ์ปรับขนาดของคิวบ์โดยใช้คำสั่ง Scale หรือกดคีย์ S ตามด้วย Z พราะเราต้องการที่จะลดขนาดกล่องตามแนวแกน z เมื่อลดขนาดกล่องได้ที่แล้ว ให้เราเลือกเปลี่ยนโหมดเข้าสู่ Edit Mode หรือใช้วิธีการกดปุ่มแท็บเมื่อเข้าสู่ Edit Mode แล้ว วัตถุจะถูกเลือกทั้งวัตถุ โดยสีจะเป็นสีส้ม ให้เรากดคีย์ W แล้วหาคำสั่ง Subdivide แล้วเลือกคำสั่ง subdivide ซึ่งเป็นคำสั่งแบ่งพื้นผิวให้โดยอัตโนมัติ โดยจะแบ่งทีละครึ่ง กด W และทำคำสั่ง subdivide 2ครั้ง พื้นผิวในแต่ละด้าน ก็จะถูกแบ่งออก 2 ครั้ง จากนั้นให้คลิก looking mouse หมุนให้เห็นด้านล่าง แล้วเปลี่ยนการเลือกเป็นแบบเลือกพื้นผิว เลือกผิวให้ได้มุมสี่มุม เพื่อจะได้สร้างขาเก้าอี้ โดยขณะเลือกให้กดปุ่มชิปค้างไว้ จะสามารถเลือกพื้นผิวได้มากกว่าหนึ่งพื้นผิว เมื่อเลือกเสร็จแล้ว ใช้คำสั่ง Inset จาก Tool ด้านข้าง หรือกดคีย์ I และทดลองขยับเมาส์ เพื่อให้ได้พื้นผิวใหม่ ซึ่งถูกสร้างให้มีขนาดเท่ากันทั้ง 4 ชิ้น จากนั้น ให้ใช้คำสั่ง extrude จากทูด้านข้าง หรือกดคีย์ E แล้วขยับเมาส์ ยืดพื้นผิวออกมาเป็นขาเก้าอี้ตามความต้องการ หากเราต้องการยืดตรงๆ ให้กดคีย์ Z หลังจากใช้คำสั่ง จะทำให้ขาเก้าอี้ยืดออกมาตามแนวแกน Z ในขณะที่ยืดขาเก้าอี้ออกมาตามความต้องการแล้ว ถ้าหากต้องการให้ขาเก้าอี้กลางออก เราสามารถกดคีย์ S แล้วขยับให้ขาเก้าอี้กลางหรือหุบได้ ต่อไปจะเป็นการปรับค่าให้เก้าอี้มีความนุ่มนวลลบเหลี่ยมมุมออก ให้เราสลับเปลี่ยนเป็น Object Mode โดยการกดแท็บให้เราไปที่แท็บ Modifier ด้านขวามือ เพิ่ม Modify ที่มีชื่อว่า Subdivision Surface ซึ่งเป็น Modifier ที่จะช่วยให้งานของเรามีความโค้งมนมากขึ้น โดยจะถูกคำนวณและปรับแต่งให้อัตโนมัติ ในการปรับแต่งค่าของ modifier subdivide surface เราจะสามารถปรับค่าความละเอียดของความโค้งมนได้จากช่อง view และ render ช่อง view จะเป็นค่าที่แสดงให้เห็นตอนทำงานและใน 3D view render คือค่าจะแสดงออกมาตอน render ยิ่งค่าเยอะความละเอียดก็จะเยอะขึ้น แต่ก็กินทรัพยากรของเครื่องเพิ่มขึ้นนั่นเอง ก่อนที่จะกด Apply เราสามารถมองเห็นผลลัพธ์ที่ได้จากการใส่ Modifier Subdivision Surface จะเห็นว่าส่วนปลายของแต่ละด้านจะเกิดความโค้งมน ถ้าอยากให้ส่วนปลายโค้งน้อยลง หรืออยากให้เกิดเป็นมุม จะต้องสร้างส่วนตัดเพิ่มขึ้น ในส่วนนี้เราจะใช้เครื่องมือลูบคั t โดยการกด Ctrl พร้อมกับปุ่ม R มีวิธีการคือ 1. กดใช้ลูปคัด Ctrl R 2. เลือกแนวที่จะตัด โดยแนวที่จะตัดจะปรากฏเป็นสีชมพู 3. คลิกเพื่อตกลงการเลือกแนวที่จะตัด 4. ให้เราขยับเมาส์ว่าเราจะตัดส่วนไหน 5. คลิกซ้ายเพื่อตกลงตัดตามตำแหน่งที่เลือก ถ้าอยากให้อยู่ตรงกลาง ระหว่างจุด 2 จุดให้คลิกขวา 6. ตัดลูปคัดให้ครบ 4 ขา เราสามารถเพิ่มเติมรายละเอียดให้กับโมเดลได้ โดยการทำลูปคัด เลือกแนวตัด จากนั้นคลิกขวา เพื่อให้การตัดอยู่ตรงกลางขาทั้ง 4 ขา เลือกเส้นตัดตรงกลางขา โดยการเลือกให้กด Alternate ค้างไว้ แล้วคลิกขวา จะเป็นการเลือกแบบรอบๆขาเก้าอี้ แล้วกด S เพื่อขยับเมาส์ขยายขาให้อ้วนขึ้น จากนั้นกลับสู่ Object Mode แล้วกดปุ่ม Smooth ที่ถูด้านซ้ายมือ จะทำให้วัตถุมีความราบเรียบมากขึ้น เข้าสู่ Edit Mode เลือกพื้นผิวด้านบน จากนั้นกดย้ายขึ้นตามแนวแกน Z เพื่อสร้างความหนาให้กับเบาะที่นั่ง และตรวจสอบมุมกล้องจากหน้าต่าง Camera กด 0 และให้กด F12 เพื่อเรนเดอร์ดูผลงาน นอกจากนี้เรายังสามารถใช้เทคนิคการใส่สีวัตถุ เพื่อเพิ่มความสมจริงให้กับวัตถุได้อีกด้วย